ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชิชาแนลนะคะ วันนี้ค่ะชีก็มี 5 เทคนิคดีๆ นะคะจะมาแนะนำผู้ที่กำลังเล่น TikTok อยู่นะคะ ก็ตามหัวข้อเลยนะคะ 5 เทคนิคในการสร้างยอดวิวให้กับคลิปของคุณใน TikTok ค่ะ อยากรู้ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ชีก่อนนะคะ แล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ทุกคนที่เข้ามาเล่นใน Tik t o อกนะคะ ก็คงจะคาดหวังนะคะว่า เราลงคลิปออกไปเนี่ย ตั้งใจทำมากๆเลย แล้วก็อยากจะให้คนเข้ามาดูนะคะ ก็คล้ายๆ กันกับเวลาที่ชี้ทำคลิปลง YouTube นะคะแล้วก็มีความคาดหวังใช่ไหมคะ ว่า จะต้องมีคนดูเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้ เราสะแบบลงแรงแล้วก็ตั้งใจทำสุดๆเลย แต่ทำไมถึงไม่มีคนดูใช่ไหมคะคำถามนี้เกิดวนไปเวียนมาอยู่ในหัวใช่ไหมเอ๊ะเราโดนปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่าทำไมเขาไม่มากดใจให้เราเลยล่ะ หรือว่า เอ๊ะทำไมยอดวิวมันไม่ขึ้นเลยทั้งๆที่ เราก็ตั้งใจทำสุด ๆแล้วอะเราคาดหวังว่าคลิปนี้คนจะดูเยอะแน่นอน แต่ทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นนะคะ เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะคะว่า 5 เทคนิคนี้ แต่ละคนได้ลองทำกันมาก่อนหรือเปล่านะคะ ถ้ายังไม่ได้ลองทำเดี๋ยวเราลองไปเช็คกันดูนะคะ แต่ก่อนที่จะไปฟัง 5 เทคนิคที่ชีจะเอามาฝากกันใน EP นี้นะคะก็อยากจะให้ลองเปิด TikTok ของตัวเองดูก่อนนะคะ ในหน้าฟีดที่วิดีโอมันรันอยู่นะคะ หน้านั้นอ่ะมันจะมีอยู่ 2 ฝั่งด้วยกัน ฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นฝั่งที่เราไปติดตามเขาแล้วเวลาที่เขาอ่ะโพสคลิปอะไรออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นอัตโนมัติเลยนะคะ สมมุติสมมุติว่าเชียไปติดตามคนอยู่ประมาณร้อยคน แล้วในร้อยคนนั้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่บี้เดอะสกาสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่บี้เดอะสกาเขาอัพคลิปลงไปใน t ิ k t o กนะคะชีก็จะได้เห็นนะคะอยู่ในฝั่งนั้นนะคะ ฝั่งซ้ายมือเนี่ย ก็จะเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่จะเห็นคลิปของเรานะคะแปลว่าเราก็ต้องสร้างผู้ติดตามให้ได้ก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีผู้ติดตามเยอะเท่าไหร่นะคะ คลิปของเรานะคะก็จะมียอดวิวสูงเท่านั้นค่ะเพราะว่าคนที่ติดตามเราอ่ะจะเห็นก่อนนะคะก่อนใครเลยก่อนที่คลิปอ่ะจะส่งไปอยู่ในอีกฝั่งของหน้าฟีดนะคะก็คือหน้าสำหรับคุณนะคะ หรือถ้าว่าใครอ่ะใช้ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้า for you page นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงในหน้า for you page ละกัน for you page หรือว่าหน้าสำหรับคุณเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะ ในการที่เราอ่ะจะต้องเอาคลิปของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหน้า for you page ให้ได้ เมื่อไรก็ตามที่คลิปเราอ่ะเข้าไปอยู่ในหน้า for you page ได้หรือว่าหน้าสำหรับคุณนะคะ มันจะกลายเป็นคลิปไวรัลทันที ซึ่งก่อนที่คลิปมันจะเข้าไปเป็นไวรัลได้หัวใจเยอะๆ หรือได้ยอดแชร์เยอะๆนะคะ คือเขาอะทาง Tik t o อกเนี่ยเขาจะลองส่งไปให้คนที่ติดตามคุณอะดูก่อน ถ้าเขาดูอะถ้าเขาดูจนจบหรือว่าเขาชอบกดหัวใจอะไรอย่างนี้นะคะ คลิปนะคะคลิปของเรานะคะก็จะมีโอกาสที่เข้าไปอยู่หน้า for you page นะคะอ่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะคะ เพิ่งมาเล่นติดต่อใหม่ๆเลย ยังไม่มีผู้ติดตามเลย สักคนนะคะ อาจจะมีแบบหลักสิบหลักร้อยอะไรเงี้ยเราจะทำยอดวิวให้สูงๆเป็นล้านวิวเนี่ยทำได้ไหม เดี๋ยวพี่ชีจะตอบให้เลยนะคะ ฟังปากพี่ชีพูดนะคะทำได้ค่ะเพราะว่าพี่ชีเคยทำมาก่อนแล้วนะคะ เมื่อก่อนนะคะพี่ชีก็เริ่มเล่นติ๊กต็อกใหม่ ๆ เหมือนกันกับทุกคนเลยค่ะ ก็คือยอดวิวก็ขึ้นน้อยมากเลยศูนย์วิวยังมีเลยนะคะในบางคลิปนะแล้วก็ผู้ติดตามของเรานะคะ ก็ขึ้นเป็นหลักสิบนะแต่ว่าเราอะลองมาวิเคราะห์ดูแล้วว่าทำไมอะคลิปนั้นอะมันถึงทำให้ยอดวิวอะมันขึ้นสูงได้ จากคนที่ติดตามตอนนั้นหลักพันแล้วนะคะเราจะยกตัวอย่างคลิปหนึ่งที่มีคนติดตามแค่เพียงหลักพัน แต่มันพาคลิปนั้นนะคะ ไปถึงล้านวิวนะคะ ทุกคนมันคือคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวชี้จะเอาขึ้นให้ดูอ่ะลองดูกันนะคะวันแรกที่ฉันมาประเทศจีนฉันอยู่ประเทศจีนหนึ่งชิงชีละฉันอยู่ประเทศจีนอีกก็เยอะละ我在中国一年了 ออจามต้องละคลิปนี้มันเป็นแบบคลิปที่ไม่ได้หวือหวาหรือว่าไม่ได้อะไรมากเลยคือมันแถมมันแป๊กด้วยซ้ำนะ ในความคิดส่วนตัวนะ แล้วคลิปเนี้ยแทบจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายด้วยซ้ำคือกำลังจะไปอาบน้ำนะคะ แล้วก็คิดได้ว่าแบบเออเราจะทำคลิปอันเนี้ยแบบคล้ายกับของคนอื่น ในช่วงนั้นนะคะเทรนนี้มันมาเราก็เลยลองเล่นดูกับเขานะคะ ก็คือแบบ อ่ะ ไปอยู่ในห้องน้ำเสร็จแล้วก็ถ่ายตัวเองนะคะ แล้วก็บอกว่าฉันเพิ่งมาอยู่ประเทศจีนได้กี่วัน กี่อาทิตย์ กี่เดือนแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มันเป็นการตามกระแสในเทรนด์ตอนนั้นนะคะ มันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะหยุดดูว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในประเทศอะไร แล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นประมาณเนี้ยนะคะ คือการเล่นตามเทรนเนี่ยสำคัญมากๆ เลยนะคะช่วงนี้มีเทรนอะไรทุกคนต้องจับตามองแล้วก็เล่นไปกับเขานะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งแต่จริงๆอะ่ะเรายังไม่ได้เริ่มพูด5เทคนิคที่เอามาฝากเลยนะคะ เดี๋ยวรอดูแล้วกัน ก็สรุปให้เลยนะคะข้อแรกคือเนื้อหาของคลิปนะคะต้องดีนะคะ แล้วคำว่าดีในแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานใช่ไหมอย่างชีก็คิดว่าเอ้ยคลิปเนี้ยดีแล้วต้องปังแน่ๆ แต่เวลาเราโพสต์ลงไปแล้ว ทำไมมันถึงไม่ปังแบบนั้นอะแปลว่าคำว่าดีของเราเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่คนอื่นคิดนะคะ เอาเป็นว่า ถ้าเราอยากจะวัดมาตรฐานของคลิปเราว่ามันดีหรือเปล่านะคะ ให้เราคิดอย่างนี้ค่ะว่า คลิปเราเนี่ยให้ประโยชน์กับผู้ชมในด้านไหนนะคะ คลิปนี้ให้ประโยชน์กับผู้ชมได้หรือเปล่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นให้ประโยชน์ในด้านความบันเทิงนะคะ หรือว่าให้ความรู้สอนเรื่องอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องตอบให้ได้นะคะว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับผู้ชมยังไงนะคะเขาถึงจะเรียกได้ว่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ดีนะคะหรือว่าคลิปน้ำดีนั่นเอง มาต่อข้อที่2นะคะความยาวของคลิปนะคะก็มีผลนะคะในการที่จะทำให้คนเนี่ยดูจนจบแล้วกลายเป็นคลิปไวรัลได้ คือการที่คนอ่ะดูจนจบคลิปนะคะทาง๊กต็อกเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนเราสูงนะคะ คลิปนั้นจะมีคะแนนสูง ถ้าเกิดว่าคนดูจนจบคลิปนะคะแปลว่าคลิปนั้นอ่ะเฮ้ยมันน่าสนใจ เหมือนเราดู YouTube อะเราดูคลิปคลิปหนึ่งเราดูจนจบเนี่ย คือ YouTube เขาแฮปปี้ใช่ไหมเขาก็เลยตีเป็นว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่ดีนะคะ เราอาจจะสร้างสารรค์คลิปในแบบสั้นนะคะ 15 วิหรือ 60 วิแล้วแต่ของเราเลย มันก็จะมาอ้างอิงในข้อหนึ่งอยู่ดีว่า เนื้อหาของคลิปเราดีไหมนะคะ สมมุติว่าเราอยากจะทำคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ จริงๆแล้วเนื้อหามันมีประมาณสักสิบวินาทีอะแต่เราอะดันพูดเกริ่นนำอะไรนานมากๆเลยนะคะ จนกลายเป็นหนาที อย่างเงี้ยคนเขาก็ไม่ค่อยดูกันนะคะ เขาก็จะแบบเลื่อนผ่านสไลด์ผ่านเลยนะคะ ชีจะบอกว่าเราอะจะต้องมัดใจคนดูนะคะให้ได้นะคะ ภายใน 8 วินาที จริงๆ 8 วินาทีก็คือยาวแล้วนะ คือยาวแล้ว เพราะว่าอย่างเวลาเรา first impression กับใครก็ตาม คนแปลกหน้า เวลาเราเดินแค่สวนทางกันอะหรือเวลาเราเจอใครครั้งแรกเนี่ย เขาตัดสินกันภายใน 3 วิเลยนะคะ แต่ในคลิป TikTok เนี่ย คนก็ยังใจยาวอยู่นะ ประมาณ 5-8 วิเนี่ย เขาจะเริ่มตัดสินแล้วว่าคลิปเราอะเป็นยังไงบ้าง อยากจะดูต่อ หรืออยากจะเลื่อนผ่านอยู่ใน 5-8วินี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้าเรื่องนะคะในการทำคลิปใน TikTok ต้องรีบเข้าเรื่องอย่างไวเลย ไม่เหมือน YouTube นะคะ YouTube เนี่ยคุณสามารถทำคลิปเป็นแบบ 10 นาทีหรือว่าอ่ะ5นาทีหรือ 10 นาทีก็ยังทำได้นะคะ แต่คลิปใน TikTok เนี่ยความยาวสูงสุดมัน 1 นาทีใช่ไหมแปลว่าคุณต้องรีบเข้าเรื่องให้เร็วที่สุดนะคะ ต่อไปเทคนิคที่3นะคะ การใส่เพลงนะคะ ต้องใส่เพลงที่น่าสนใจนะคะในเทคนิคข้อที่ 3 นี้นะคะชีก็อยากจะพูดในเรื่องของการใส่เพลงนะคะ บางคนใส่เพลงเสียงดังไปนะคะเสียงดังจนกบเสียงผู้ตัวเองก็ไม่ดีนะคะ หรือบางคนใส่เพลงเบาไป กลายเป็นคลิปแบบว่ากร่อยมากๆเลยนะคะคลิปแบบเงียบมากมันขึ้นอยู่กับคลิปด้วยนะคะ อย่างเช่นเราถ่ายร็อกหรือถ่ายอะไรที่มันเรียวๆค่ะ แบบว่าเฮ้ยดูตรงนั้นสิ เราเจอนกอะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องใส่เพลงนะคะ มันก็จะดูแบบเรียวจริงๆอะเหมือนแบบจู่ๆก็หยิบมือถือแล้วขึ้นมาถ่ายนกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องใส่เพลง คือต้องดูตามแบบคล้ายๆว่าดูตามกาลเทศะหรือ ดูว่าถ้าเราเป็นคนดู เราชอบดูแบบไหนนะคะ ก็ลองคิดกลับด้านกันนิดนึง และอย่างบางรายนะคะใส่เพลงสั้นไป ใส่เพลงสั้นไปกว่าสิ่งที่ตัวเองพูด สมมุติเราทำคลิป 1 นาทีนะคะ แต่เราดันใส่เพลงแค่ 30 วินาที แบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะ เพราะว่าคนดูอ่ะเขากำลังอินกับเพลงไปด้วย แล้วก็อินกับมูทที่เราส่งผ่านคลิปออกมานะคะแล้วจู่ๆเพลงก็จบซะงั้นเออมันก็เลยทำให้อารมณ์ของคนดูนะคะ แบบรู้สึกว่า ถ้าเขาจะให้คะแนนคลิปเราอ่ะมันเริ่มตกแล้วประมาณนี้นะคะ ข้อที่4ที่เรามาฝากกันนะคะ ก็เป็นในเรื่องของคุณภาพคลิปวิดีโอค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภาพของคลิปนะคะ แล้วก็เสียงนะคะเสียงก็พูดไปแล้วเนาะคุณภาพของคลิปเนี่ยก็อยากจะให้เป็นภาพที่ชัดเจนนะคะ ถ้าหากว่าถ่ายจากกล้องมือถือนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเช็ดสักนิดนึงนะคะ เช็ดทั้งกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะคะ เพราะว่า เวลามือถือเราเนี่ยมันอาจจะอยู่กับตัวใช่ไหมหรือเราอาจจะเผลอเอามือไปจับกล้องนะคะ ก็จะทำให้กล้องเนี่ยมัวนะคะ แล้วเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะคะ เวลาที่เราถือกล้องอ่ะถ่ายตัวเอง มันก็อาจจะมัวได้ คุณภาพของคลิปที่ส่งออกไปมันก็จะอาจจะไม่ชัดนะคะ ถ้าเทียบกับคนอื่นที่ทำคลิปเหมือนกัน คนอื่นที่มันชัดกว่าเสียงดีกว่า ภาพชัดความละเอียดชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนเขาก็อยากดูอะไรที่มันสวยนะคะ แล้วก็ชัดเจนมันก็แบบ สบายตาอะไรเงี้ย ถ้าเราอ่ะอยากจะทำโปรดักชันหรือว่าอยากจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์จริง ๆนะคะ อาจจะต้องมีการควบคุมคุณภาพของคลิปตัวเองนิดนึงนะคะ ส่วนข้อสุดท้ายนะคะ ข้อ 5 แล้วนะคะ วันนี้ที่เอามาฝากกันใน EP นี้นะคะ EP แรกนะคะ จริง ๆ จะมี EP 2 ด้วยนะ เพราะว่าสิ่งที่อยากจะเอามาสอนมีเยอะมาก แต่แค่คลิปเดียวเนี่ยก็ยาวแล้วนะคะ โอเค ข้อที่ 5 นะคะที่เอามาฝากกันก็คือในเรื่องของแคปชั่นนะคะ ใครคิดว่าแคปชั่นไม่สำคัญบ้าง การเขียนแคปชั่นสำคัญนะคะ เพราะว่าตอนที่เราอะเลื่อนดูคลิปนะคะ สิ่งแรกที่เราจะดูนะคะ ก็อาจจะเป็นชื่อคนนะคะ ชื่อช่อง ว่าเฮ้ยคนนี้น่าคุ้นคุ้นใช้ช่องนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นเขาจะเลื่อนสายตานะคะ มาดูที่แคปชั่นค่ะ ว่าเราอะเขียนแคปชั่นว่าอะไร เป็นการตัดสินใจของคนดูนะคะ ในการที่จะเลือกว่าจะดูคลิปนี้ต่อหรือไม่นะคะ บางคนไม่ใส่แคปชั่น คนก็จะไปดูที่หัวใจค่ะ ว่าคลิปนี้มีหัวใจเยอะหรือเปล่าถ้ามีหัวใจเยอะเขาก็จะรอดูต่อนะคะ ว่าเฮ้ยคลิปนี้มันเกี่ยวกับคลิปอะไรอะ่ะมันเป็นคลิปอะไร อยากรู้ทำไมคนถึงกดหัวใจเยอะจังอะไรอย่างนี้นะคะ ก็แคปชั่นเนี่ยสำคัญมาก เพราะว่าแคปชั่นเนี่ย จะเป็นตัวที่ดูดสายตาคนนะคะ ภายใน 3 วิแรกเลยสมมุติเราเขียนแคปชั่นว่า รอดูให้จบนะพีคตอนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนก็แบบอ้าอยากจะดูอะว่ามันพีคตอนจบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือเราอาจจะใส่แคปชั่นที่เป็นการสรุปว่าคลิปเราอะเกี่ยวกับอะไร แต่บอกไม่หมดนะ ต้องบอกไม่หมด ไปสร้างแคปชั่นของตัวเองที่ทำให้คนนะคะ อยากจะรอดูคลิปจนจบ เราต้องทำให้คนที่ชมคลิปเนี่ยเขาสงสัยแล้วก็อยากจะรอดูจนจบนะคะ ว่าคลิปเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะ โอเค สำหรับ 5 เทคนิคนะคะ ที่เอามาฝากกันใน EP นี้นะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนลองไปเช็คกันดูนะคะ ว่าแต่ละคนได้ทำตามที่ชีบอกหรือเปล่านะคะ แล้วเดี๋ยว EP 2 นะคะชีจะเอามาเพิ่มเติมนะคะ อาจจะแบบแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้ชี้ด้วยนะคะ ออกคลิปหน้ามาเมื่อไหร่จะได้ดูเป็นคนแรกๆยังไงล่ะคะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบาย